เสียงยังไม่ค่อยมาเลย แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ทำไม่ได้แล้ว เอาละเมื่อวานใช่ไหมคะ เอาแนะนำตัวเองก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ แม่อดเองค่ะ ถ้าพูดไปเสียงหายไปก็อย่าว่ากันนะคะ เช้ามากตื่นเต้นมากจริงๆอ่ะเมื่อคืนเนี้ยก็ดูแล้วว่ามีการประกาศนะคะเมื่อคืนใช่ไหมก็เปิดดูใช่ไหมคะก็ติดตามนั่นแหละ แต่ว่าไม่คิดว่าซิงเกิลที่ 8 มันจะมาเร็วอย่างนี้นะคะ มีน้องคนนึงเคยคอมเมนต์หาแม่เนาะมีหนูน้อยคนนึงคอมเมนต์หาแม่บอกว่าให้แม่เนี่ยมาโนเรื่องซิงแปดให้หน่อย แม่ก็รู้สึกว่าโหมันเร็วมากเลยอะไรอย่างเงี้ย คือตัวเองก็คิดไม่ทันว่ามันจะเป็นเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่น่าเชื่อแม่จะเชื่อหนูแล้วลูกว่าให้หนูหนูอยากให้แม่มาโนอะไรแม่จะมาโนละ เพราะมันเร็วมากๆ ไม่ได้เขาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะเริ่มเปิดสั่งจองเนาะต้นเดือนกุมภานะคะไม่ต้องแบบตื่นเต้นกันไป เพราะว่าดูจากระยะเวลาเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยเขาประกาศแล้ว ตอนแรกอะ่ะคือเวลาที่เขาเห็นคนตรงประกาศตรงนี้ใช่ปะก็คิดว่า จริงๆแล้วน้องๆน่าจะรู้แล้วแหละว่า น้องคนไหนอ่ะ ที่ติดเซ็นในสิ่งที่ะเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่มันเดือนธันวาใช่ปะมกรา กุมภาคือในช่วงที่เขาเรียกว่าเตรียมการตัดเสื้อผ้า เตรียมการถ่าย MV อะไรอย่างนี้แหละเนาะก็เป็นระยะเวลาที่พอกุมภาปุ๊บมันก็น่าจะเป็นช่วงที่รันปล่อยพอดีนะคะ อันนี้ก็ตามตรงว่าวิดีโอนี้ก็ยังไม่ได้ดู วันนี้ก็เลยจะมาดูพร้อม ดูพร้อมทุกคน ตรงนี้ทุกคนคงรู้แล้ว เสียงจะหายไปหายมา เพราะว่าตื่นเช้ามาแล้วก็มารีบดูนะคะ เอาล่ะ ถ้าแม่ร้องไห้ก็อย่าว่ากันนะคะ สไตล์แม่เนี่ย ว่าเป็นการตลกทลายของแบสมากๆแหละพี่โอ้ยคนลุกโอ้ยนแฟนกับน้องโมบายเนี่ยได้น้อง แบบยังไม่ถึงไหนเลยแบบรู้นะ ตาไหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วโมบาย น้องฝนมา น้องฝนมาจีจีมาแล้วลูกสายนี่อยากยินดีกับนี้แหละ อยากยินดีกับนี้แหละ ใครอะใครอะใครอะโอ้ย ดีใจ Hi. พลั่งผููอายไลเนอร์นี่เละเทะเลยแม่เอ้ยเนาะปรับปลื้มใจ ยังไงนะคะครอบครัว48 ก็ต้องมีอะไรแบบนี้ให้เราตื่นเต้นโปรเจกต์พิเศษ ก็ขอให้เยอะๆให้น้องๆได้มีโอกาสเนาะน้องโมบายนะ แฟนคลับหลายคนนะหลังจากที่เปิดโปรเจกต์เองอ็นเคฟเองยูเซลทุกหลายคนก็มาพูดเม้นกับในในคอนเทนต์แม่เหมือนกันว่าแบบเสียดายน้องเนอะอะไรนู่นนี่นั่น โอกาสมันมาถึงไอ m อฝากด้วยนะคะ ให้โอกาสทั่วถึงน้องๆนะคะ แล้วก็คาดหวังว่าจะมีโปรเจกต์ดีๆเนาะต่างๆให้น้องได้แสดงฝีมือกันในทุกๆคนเลยนะคะในรูปแบบต่างๆนะวันนี้เพื่มใจมากหล่อมากๆ เซนเตอร์หล่อหล่อโอเค วันนี้คุณแม่เอาไว้ปก่อนนะคะ เพื่มปิ่มน้ำตาดินไหลเนาะโอ้ดีใจอ่ะ ดีใจมาก โอเคก็ ครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะ ว่าจะมีเรื่องอะไรนะคะ ถ้าในเรื่องราวต่าง ๆเนี่ย ถ้าเขามาแบบนี้เรื่อย ๆเนี่ยแม่น้ำตาจะไหลเยอะมากเลยนะ ก็ดีใจหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่วันเสาร์คานอาทิตย์นี่แหละชีวิตคนติดตาม BNK ก็งี้แหละนะ มีทั้งขึ้นทั้งลงนะคะ อารมณ์แบบบางทีก็ขึ้นดีใจบางทีก็มีเรื่องเข้ามาอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เรามีความสุขกับกวยกับกวยกับกวยใกล้ปีใหม่แล้วกับกวยกับกวยกับกวย แต่ซิงเกิลที่8เขาเริ่มพีกุมภานะคะ ไม่ต้องเสียไม่ต้องไม่ต้องตกใจไปนะคะ เก็บเงินไว้ช่วงปีใหม่โบนัสนู่นนี่นั่นเก็บไว้เก็บไว้นะคะแล้วก็ไปรอสักซื้อตรงนู้นนะตอนนู้นนะคะปีหน้าเราคงจะต้องบริหารเงินกันดีๆเช่นปีนี้เช่นเดิมนะคะ วันนี้แม่โอไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่โอทำอะไรมานะคะบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าว่ามาคุยอะไรกันนะจ๊ะ